ไม่ใช่คุณพ่อลอยกับคุณแม่ยอเนี่ยอยากมีใครเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะนี่เมื่อกี้ เห็นยืนเล่นเกมอย่างประมันเลยตอนแรกประกาศจะมาเที่ยวแล้วบอกว่าเราจะแต่งอะไรกันดีให้เบาๆกับไม่ใช่ความไม่ใช่ความรักเนี่ยอะไรผิดเบี้ยวคะขอเป็นตัวละครอะไรเอ๊ะเดี๋ยวหนูเดาเองชินจัง อนนี้นะคะ เรามาพบกันแล้วนะคะกับเอพิโซดที่ 2 นั่นเอง ในรายการเบียวคู่เดินค่ะไหนวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยเรเมลอนวันนี้นะคะ เราอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อนะคะ กับงานคอนดิชีนั่นเองนะคะเย้วันนี้เรเมลอนแต่งเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรไหนแนะนำตัวกันสักนิดสักหน่อยสิคะเป็นมากิมานะคะจากเรื่องโดเรมอนค่ะเย้เป็นมากิมาจากเรื่องที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยก็คือเชนโซแมน แล้ววันนี้นะคะวิวากิก็แน่นอนค่ะเป็นควายแต่จริงๆ แล้ววันนี้เป็น power นะคะแต่เป็น power ที่แบบว่าไปทำภารกิจมาสีผมก็เลยแบบเปื้อนนิดนึงผมก็เลยแบบไม่เทาเท่าไหร่นะคะในวันนี้แล้ววันนี้นะคะเรามากันสองคน เพราะว่าอะไรเมื่าเราจะไปหาดินจิในงานกันค่ะอ่าจะมาเป็นหมาให้เราได้บ้างพร้อมกับคำถามสุดพิเศษในวันนี้นะคะ นั่นก็คือถ้าเดนจิเนี่ยไม่รวมรวมร่างกับเชนซอเนี่ยแล้วเดนจิเนี่ยจะรวมร่างกับอะไรได้อีกบ้าง คะน่าสนใจถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็เราไปลุยกันดีกว่าวันนี้นะคะ เรามีคำถามสำหรับนเนียแล้วใน้อนเนียโดยเฉเจอทั้ทีอ่เจอทุกทีถามแล้ว่าถามว่าเช้านี้กินข้าวกับอะไร ไม่ใช่ถามว่าถ้าไม่ใช่คุณพ่อลอยกับคุณแม่ยอเนี่ยอยากมีใครเป็นพ่อเป็นแม่คะอินโดแจ็คโอเคเป็นเจอร์ค่ะโอ้ทำไมอะคะไม่มีเหตุผลชอบส่วนตัวอยากแม่ ลุงรันค่ะุลุงรันจากโตเกียวเรนเจอร์ค่ะ เพราะว่าเขาหล่อแล้วก็รวยค่ะ อยากมีพ่อหล่อและรวย จริงๆอยากได้เป็นแฟนมากกว่าอ๋อแล้วน้องดาวเมียนล่ะ อย่างนี้ดาวเมียนเขา่งหน่อยสิแกเป็นคุณพ่อก็ได้ค่ะ นี่ถามดีกว่าทำไมแมสถึงแบบว่า เอาเอาแบบมาทาให้แบบแก้มแดงยอยากให้มันน่ารักถ่ายรูปมันน่ารักเป็นคอนเซปต์ของพวกเราค่ะเวลาไปที่งานไหนพวกเราจะทำ จากตัวละครดีกว่าเออได้ได้ค่ะเข้ามาสองสองหนึ่งฮึบเออ นี่ ด้วยความน่ารักของน้องเรามีถั่วให้น้องด้วย มาแบมือสองสามอ้าวอนีได้ไหมคะได้ไหมนเขาเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรคะเนี่ย ค่ะโยรู้จากเคซอแมนค่ะคาเมจิจากเคซอแมนนะครับ อันนี้เรามีคำถามสุดพิเศษจะมาถามนะคะ ถ้าไม่ใช่รวมร่างกับเลื่อยเนี่ยเคออยากรวมร่างกับอะไรเอ่ย อยากรวมร่างกับแซ่ค่ะ อุ้ยทำไมถึงเป็นแซ่คะ ชอบความซาดิสโอ้ชอบความซาดิสอขอบคุณมาสิมาครับโอ้ยอยากถามว่าชุดทำนานไหมคะอ๋อก็ประมาณประมาณเอ่อสิบห้าวันนะได้ๆคือถูกใจโปรจิตะด้านหลังอะน่ารักมากเลยทุกคนดูดิ รักาเป็นเดบิวจากเรื่องมฮิโร่ค่ะถ้าเป็นโอกาสจากมฮิโร่ค่ะเดมิอะค่ะขายร์เตเซตค่ะแล้วก็แบบโปสเตอร์เอ a ีค่ะแล้วก็มีทูช็อตด้วย่โอกาสขายอะไรคะเนี่ยก็เป็นร์เตเซตค่ะแล้วก็เป็นโปสเตอร์ แล้วก็มีทูช็อตเหมือนกันค่ะงานเหมือนกันเลยถ้าสมมติว่าน้องเดยเนี่ย ตื่นมาปุ๊บ มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเลย เอาเงินเนี่ยทำอะไรดีเอ่ย นนี้หน่อยได้ไหมคะ น่ารักมากค่ะ ยังไหวค่ะยังไหวค่ะ กำลังเต้นกันอยู่เลยกี่เห็นความหวานของทั้งคู่เลาโอ้โห ซ้อม ซ้อมหวานเหรอคะซ้อมคอนเทนต์ซ้อมคอนเทนต์ถ่ายติ๊กต็อกค่ะถ่ายติ๊กต็อกอ่าสามารถ ติดตามติ๊กต็อกของคุณพี่ทั้งสองคนได้นะคะช่องทางนี้เลยนี่เป็นทางจากทาว Moving Castle เป็นโซฟีจากทาว Moving Castle เหมือนกันมาเป็นคู่กันสมมติว่าหลับไปปุ๊บตื่นมาเนี่ยมีเงินพันล้านเลยเอาเงินเนี่ยทำอะไรดีคะเนี่ย ชั้นแรกก็จะซื้อบ้านสักหลังบ้านบ้านที่มีอยู่ไม่ดีหรอคะมีไฟมีไฟก้ารเคลื่อนย้ายได้ดีกว่านี้ค่ะ แล้วก็เอาแคสซิเฟอร์ไปด้วย เอาไปลงทุนก่อนเลยค่ะเอาไปทำอะไรสักอย่างที่มันได้กำไร อันนี้เป็นการคอร์สแบบว่า ครั้งแรกเลยไหมคะ ครั้งครั้งที่สองครั้งที่สองงานดีขนาดนี้ขอสามคำสำหรับวันวันนี้หน่อยได้ไหมคะสนุกมากค่ะ สนุกมากพิเศษขอสี่คำดีกว่าแอร์ร้อนมากค่ะแร์ร้อนมากอ่าได้อนมเล แต่งเป็นโคโดโลกิจากมาฮิโร่อะคาเดมีครับคอมมิสเนเวอร์แลนด์เขาเป็นตัวเอ็มมาโตเกียวรีเวนเจอร์ครับ เป็นคุโรคาวะอิซานะครับอะไรคือเหตุผลที่เราต้องรู้สึกว่าเราอยากมางานคอร์สก็จริงๆแล้วเราอ่ะเคยดูการ์ตูนเมื่อนานมากแล้วแล้วเราก็เลิกดูไป แล้วก็มันมีครั้งหนึ่งที่เราไปงานคอร์สเพย์เป็นครั้งนั้นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่โลกอื่นอ่ะเหมือนเพราะว่าทุกคนแต่งชุดคอสเพย์กันหมดเลยแล้วมันเหมือนกับ เขาแต่งเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่โลกปัจจุบันที่เราอยู่แล้วเราเออประทับใจเหมือนได้บรรยากาศใหม่ๆ เราก็เลยรู้สึกอยากจะแต่งแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มแต่งมาแต่งคอสเพย์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะผมก็เคยประกวดอยู่ในงานงานหนึ่ง แล้วก็ได้ที่4ก็เลยแบบคราวนี้ก็เออตอนนั้นก็ติดอนิเมะด้วยแล้วก็แบบเริ่มเข้าวงการคอสแล้วก็มางานคอสโอเคก่อนจากลากันไปเนี่ย ขอสามคำดีกว่าเนาะขอสามคำให้กับวันวันนี้หน่อยได้ไหมคะเออ สนุกมากครับ สนุกมากครับเหนื่อยมากๆรัคารู้ครับ เขาบอกรักกัน ผ่านกล้องเลยทีเดียวเชียวนะคะเมนูนี้ออกมาจากเส้นเลือดมาขายเลยค่ะ ก็อยู่ข้างในมันก็ดูร้อนๆไงออาข้างนอกเปิดอากาศดีช่วงนี้นมมีไวรัสเยอะออกมาจากข้างนอกมันจะมีเครื่องราง เป็นเครื่องรางของ ามราศีแล้วก็เป็นอักษรรูนแล้วก็จะมีคุกกี้มีพุดดิ้งบราวนี่แล้วก็ช็อกโกแลตนนิ่มปกติกินชานมแล้วแบบเส้นเลือดกลายเป็นสีชานมหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นกินช็อกโกแลตแล้วก็เส้นเลือดเป็นช็อกโกแลเลยไม่สุดหวานน้อยอ้หวานน้อยใครรักสุขภาพนะคะบูธนี้นะคะได้นะคะ ทุกคน เป็นตัวละครอะไรเอาตัวพร้อมกันเลยอาบูดาทำไมถึงแบบว่านัดกันมาเป็นแก๊งนี้อะคะ ไปไปไปเท่มากชว์มากถามอามูดีกว่า ถ้าสมมติว่าอามูเนี่ย มีร่างกำแนงทั้งหมดสี่แล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าไม่อยากไม่อยากรวมร่างกำแนงกับแบบรันวิกิสุริยาแล้วเนี่ยอยากไปรวมร่างกำแนงกับใครดีกว่าของนาเดชิโกของนาเดชิโกอะไรอันนี้ก็คือเป็นงานแรกหรือเปล่าคะที่แบบนัดกันมาทั้งสี่คนเลยว่าแบบเอออยากแต่งตัวนี้กันสี่คนเลยอะไรอย่างงี้ชอบแต่งคนละเรื่องกันเาปกติชอบแต่งกันคนละเรื่องแต่ อันนี้เป็นงานแรกที่นัดกันมา เออมีแพลนไหมคะว่าแบบว่า เฮ้ย เราจะไปแบบเรื่องเดียวกันคอสตี้เดียวกันอีกงานไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวานี้ตอนนี้ยังแต่ว่าก็คุยกันแล้วกำนดะขอสามคำให้วันวันนี้หน่อยได้ไหมคะที่กว้างดีค่ะ คนเยอะมากคนเยอะมากค่ะ เกตโทสุรุงูจากเรื่องมหาเวทผนึกงานค่ะเราเป็นโกโซเรื่องเดียวกัน วันนี้นะคะเรามีคำถามสำหรับ มาจากเรื่องจุดจสื่อโดยเฉพาะเออ ความรักสิ่งที่บิดเบี้ยวอ่าแล้วถ้าไม่ใช่ความรักที่บิดเบี้ยวเนี่ย อะไรจะบิดเบี้ยวได้บ้างคะเอาเปลี่ยนคำถามโอเคเธอถามงั้นความรักเป็นอะไรได้อีกบ้างคะเป็นหนูได้ไหมอุ้ยได้ค่ะได้ค่ะอ้ย่ะขอสามคำให้กับงานงานนี้หน่อยได้ไหมคะ ง่วงนอนค่ะ คนเยอะมากเอ่อรีวายค่ะจากแอคแท็กออนไททันค่ะมีภาษาค่ะ เรื่องเดียวกันเลยเอเลนค่ะทินเกคุนเราเกเอเลนตื่นมาเนี่ย เจอเงินร้อยล้านกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยรีาวเอาทำอะไรดีคะเอาไปซื้อตัวเอเลนค่ะ เอาไปซื้อตัวเอเลนเอเลนคุณให้เขาซื้อมาคะเนี่ยร้อยล้านเนี่ยร้อยล้านเลยนะร้อยล้านเลยนะเงินซื้อเราไม่ได้ว่ะอ่าอยากเรียนภาษาเอาแบบ ตอบจริงจังคือยังเรียนภาษา เรียนภาษาอยากเรียนภาษาเรียนภาษาจริงจังแล้วที่ภาษาเราต้องทำอะไรเฉยนอนอยู่บ้านเฉยๆรักการนอนนะคะ ชีวิตติดเตียงคำสางคำสำหรับวันนี้เนี่ยสู้ชีวิตใหญ่มาก ค่ะ มากค่ะเพื่อนเล็บฉีกเพื่อนเล็บฉีกใครเล็บฉีก ด็อกเตอร์สเตนนะคะ แล้วก็วองวองซึ่งไอตัวนั้นมันก็ยังไม่มีสีม่วงกับสีเหลืองอยู่วันนี้แต่งเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรกันบ้างคะผมเป็นใครนะจำไม่ได้เหมือนเดิเรื่องไซอิ๋วครับ นี่หงอคงเอาผ้าถังผ้าถังซัมจังอันนู้นตึกไม้ไก่ครับ ก็จากเรื่องไซอิ๋วทั้งหมดเลย ไม่ใช่หมอง ไม่ใช่ครับ ก็ตอนแรกก็กะจะมาเที่ยวแล้วบอกว่าเราจะแต่งอะไรกันดีให้เบาๆ อะไรกันดีให้เบาๆอะไรกันดีให้เบาๆ เบาๆเลยใช่เบาชิวเน้นชิวอันนี้เบาแล้วเบาแล้วเบาแล้วถ้าสมมติว่างอคงเนี่ย ตื่นมาปุ๊บพบกับเงินร้อยล้าน เอาเงินร้อยล้านไปทำอะไรดีคะเนี่ย ผมว่าจะเอาไปไปไปไปกลับไปพักก็จะเอาให้แบบซื้อตั๋วเครื่องบินให้เราสี่คนนะครับ ไปชมพูทวีปกันแบบภายในวันเดียววันเดียวใช่เพราะตอนนี้แม่สีทองเนี่ย ทองช่วงที่ทองแพงไงเราขายไม่ถึงทองทิ้งไปแล้วเราไม่คิดจะซื้อแม่สีทองกลับมาหน่อยไม่ครับเราภารกิจของเราคือการไปชมพูทวีปครับไม่ใช่ไม่สีทองแล้วเป็นทวีปสีชมพูจริงไหมคะคืออันนี้ก็ยังไม่รู้ตกลงมันชมพูทวีปหรือแชมพูทวีปอะครับแล้วถ้าแชมพูทวีปนี่ก็คือต้องแบบว่าเทแล้วก็ใช่ใช่เนี่ยหัวเนี่ยหน้าหน้าสาวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะสาวไปเยอะแล้วเนี่ยหายไปครึ่งเนื้อเนี่ยอ่าขอท้าดวลละครกันสักนิดสักหน่อยได้ไหมคะคุณสองส้อง มีขบวนการนะคะกำลังภาคกีฬามันมันอยู่นะคะ ตอนนี้แก๊งดับดับฆ่าศะสูนนะคะกำลังแบบว่าเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานนะคะไม่ว่า ตอนนี้นะสองฝ่ายไม่รู้ว่าฝ่ายใดจะชนะนะคะ อุ้ยเมาแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหมันมากเนี่เมื่อกี้เห็นยืนเล่นเกมอย่างมันเลยสนุกมากครับเล่นโจโจ้ที่ไม่มีสแตนออกมาเล่นยังไงกันเมื่อกี้ใครชนะคะถามดีกว่าอินสปิเรชันว่าทำไมถึงคอนลุกนี้ขึ้นมาคะเนี่ย เป็นตัวตึงในย่านเริงลงเป็นตัวตึง เป็นตัวตึง สมมติ หลับไป ตื่นมาปุ๊บเราไม่เป็นอสูรอ่ะแล้วเราเป็นอะไรคะนักเดินทางเป็นนักเดินทางทันจิโร่ถามว่า หลับไปตื่นขึ้นมาเนี่ย แล้วหลับต่อดีไหมอฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย ขอท่าประจำตัวละครกันได้ไหมคะ เป็นแฝดกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นแฝดกันค่ะทำไมสีผมไม่เหมือาันอันนี้อันนี้เป็น p o ว่าแบบผมเปื้อนโคลนไงเออแบบว่าไปทำภารกิจมา ถ้าสมมติว่า ทั้งสองคนสลับร่างกันเนี่ยจะทำอะไรคะ คิดไม่ดีเลยอขอจับซิกแพคโคโจหน่อยค่ะที่มาของคำว่าสินเสมอกันนะคะตอนนี้ความรักก็สินบิดเบี้ยวแล้วถ้าความรักถ้าความรักไม่บิดเบี้ยวความรักเป็นอะไรได้ เป็นเราได้ไหมเป็นเราได้ไหม お前はもう死んでいるเป็นเราได้ไหม ขอสามคำให้กับวันวันนี้หน่อยได้ไหมคะ ร้อนมากค่ะมาร้อนมาก สาวสาวเยอะสาวเยอะร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนอ่าอันนั้นก็ด้วยครับรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดเบี้ยวอ่าไม่ใช่ความไม่ใช่ความร้อนเนี่ย อะไรผิดเบี้ยวค่ะ เงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าอันนี้เอาถั่วไหมคะเอาถั่วไหมคะเอาค่ะเอา้องไม่ใชคุณแม่โยกับคุณพ่อโรยเนี่ยอยากมีพ่อแม่ไปไทยในอนิเมะก็ได้อยากได้เป็นราชาโจรสลัดไปไปล่องเรือด้วยกัน่ไปแล้วเขาไม่ใช่ลูกแบบน้องอาเนียเนี่ยอยากมีลูกแบบไหนเออเราถามลูกแล้วเราก็ต้องถามพ่อแม่ด้วยอ่ะ ส่วนตัวอยากมีลูกเหมือนโตคูในดากันบอลค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือมนุษย์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้คนร้ายกลายเป็นคนดีได้โโอ้หเฉียบคมมากเลยยังไงก็อย่าลืมคุณพวกเราได้นะคะแล้วก็จะมีทั้งโปสเตอร์มีโปสการ์ดด้วยอ่าแล้วก็มีเป็นฟูลช็อตด้วยนั่นเองค่ะในการถ่ายเชฟกินั่นเองค่ะสดนร้อนเลยเขาตัดให้กับรายเซ็นนั่นเองค่ะปกติ กติออกงานนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ปกติก็จะมีแต่จัดงานอีเวนต์อย่างเดียว แล้วก็เหมือนไปออกงานงานน่่เป็นส่วนใหญ่ค่ะ จะเป็นคนจัดงานมากกว่า ก็เลยไม่เคยได้มาร่อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะ แโลกเยค่ะเลยเียเลยหผมน่าจะสมองเบี้ยวครับไปเรือยก็จะตัวเบี้ยวแล้ว่ครับตัวเบี้ยวถ้าความรักพี่ติดเบี้ยว ไม่มีเบี้ยวอะไรที่ติดเบี้ยวเนี่ยโอ้โหใจหใจใยกันหลเาขอ้นะเองนะสามสองหนึ่ง ต่วันเสร็จแต่อันนี้เราแบ่งเวลาแบบวันละสองสามชั่วโมงประมาณเนี้ยเพราะว่ามีเรียนด้วยก็ต้องแบ่งเวลาประมาณสองอาทิตย์ครับเป็นเป็นตัวอย่างในการแบ่งเวลาที่ดีนะคะแต่คือวันสุดท้ายก็คือไม่นอนเลยนั่งทำกนเสร็จระหว่างวันกินข้าวกับเขาเรื่เขาอครับขอสามคำให้กับวันวันนี้หน่อยได้ไหมบางงงบางงงคุณโรกิร่จากมาฮิโร่อะคาเดมี่ครับเป็นน้องวาฟครับผมนี่แปลว่าตอนนี้ วัามาแน่นอนมาแน่นอนะวัามาวัามาไกลไหมคะจากบ้านเนี่ยโอ้ไม่ไกลครับไม่ไกล ใช้เวลาแค่กี่วินาทีถึงคะเนี่ยเออ ชั่วโมงโอ้โหว้าเป็นชั่วโมงเลย ครับผม แล้วระหว่างที่เราว้าอยู่ในชั่วโมงครึ่งเนี่ยไอชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราอยู่ที่ไหนคะเออ บนรถครับผมสนใจตัวนี้มากเลยครับ คือตัวละครนี้ไม่ค่อยมีใครคอนเท่าไหร่แต่ผมชอบมากเลยครับ มันสามารถ ว้าวไปไหนก็ได้ครับอยากว้าวไปไหนครับบนโลกใบนี้หรือว่าในอนิเมะหรือในอะไรก็แล้วแต่อะค่ะว้าวดูท่าที่เขาออกมาเออนั้นอยู่ภูเขาแล้วกันครับทำไมอยากถามภูเขาอะะเพราะภูเขามันเป็นที่สบายๆแล้วมันโดนผมโดนไม่แบบมันไม่วุ่นวายดีครับ จริงๆวินแลนเขาก็อยากอยู่แบบสงบสุขขอท่าประจำตัวละครดีกว่าเอออันหนึ่งสองสามเอ่อชื่อเบลนะครับคอเป็นจงหลีจากเลกเกชิริครับ่าชื่อพิงกี้ปันปันนะคะขอเป็นน้องซากุระค่ะซากุชื่อจ่าคอเป็นไรเดนโชกุนจากเกนชินค่ะ อยากถามจงลี่ว่า ถ้าสมมติว่าจงลี่เนี่ยหลับไป ตื่นมาปุ๊บอยู่ต่างโลกเนี่ย ทำไงดีอะทำใจครับแล้วก็ทำใจทำใจ แล้วสักร้านจังอะคะ ถ้าสมมติว่าตื่นมาปุ๊บ มีเงินพันล้านเลย ทำไรดีนอนต่อนอนอต่อ นอนต่อ ถามว่า ถ้าหลับไปแล้วตื่นใหม่อะ ตื่นปุ๊บกินข้าวกับอะไรดีคะ เอ่อมาม่าค่ะ มามาม่าเหรอคะจุ่มจนค่ะไหนขอสามคำให้วันวันนี้หน่อยได้ไหมคะคนเยอะมากง่วงนอนหนูจนแล้วหนูจนแล้วคุมคอนเซปต์เดิมขอเป็นตัวละครอะไรเอ๊ะเดี๋ยวหนูเดาเอง ชินจังอ่าแน่นอนอ่านี่นี่ เรื่องล่าสุดแน่เลยเรื่องอะไรคะอ่เดนจิอันนี้เดนจิหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่ครับอ้อยังไม่ใช่โอ้เราไ้ผิดแล้วเนี่ยต้องให้เฉลยแล้วอ๋อต้องให้เฉลยมาเฉลยเองดีกว่าอ่าเือเรื่องอะไรคะโดเรมอนครับผม ชอบของพิเศษอะไรในโดเรมอนเป็นพิเศษอะประตูไปไหนก็ได้ครับ เพราะว่ารถติดก็ไม่ต้องไปทนรถติดครับเปิดประตูปุ๊บไปเลย อ๋อประตูส่งซ่อมบ่อยนะคะ ช่วงนี้เห็น บ่อยมากพังบ่อยมากสวกยมากอันนี้เป็นความในใจของโดเรมอนนะคะใช้กันแบบถนอมไม่ได้เลยแบบโหอะไรต้องรุนแรงรุนแรงมอนก็เหนื่อยเป็นนะแมอนน่นอนะแมส่งไปถึงโดบิตะที่บ้านนะโดบิตะทำไมทำกับโดเรมอนอย่างนี้แอดแท็กเซฟโดเรมอนก็เป็นการ์ตูนนี่แหละสมัยเด็กที่แบบชอบที่สุดแล้วครับแล้วก็ งานคอร์สคือไม่มีใครแบบเป็นโดเรมอนแล้วแบบผมก็เป็นเองดีกว่าเพราะว่าชอบโดเรมอนอยู่แล้วครับผมผมฝากสามคำให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยนะได้ไหมคะมาเที่ยวมาเที่ยวนะครับนี่โดเรมอนชวมาเที่ยวนี่น่าตาโชยุจากเรื่องไฮคิวค่ะอันนี้อันนี้คอร์สครั้งแรกหรือเปล่าคะเนี่ยครั้งที่สามแล้วค่ะถูกว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ย มีเงินพันล้านเลยเอาทำอะไรดีอะซื้อของสะสมมีอะไรที่แบบว่าสะสมเป็นพิเศษไหม ค่ะก็กิบอกำลังกิบอยาไหนขอสองคำสำหรับวันวันนี้หน่อยได้ไหมคะ สนุกมากจริงจะไม่เข้างานก็ยังไม่ได้เข้างานยไม่ได้เข้างานแต่สนุกแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าโดนเป็นผู้หญิงที่โดนผู้ชายรุมคัะงาค่ะถ้าถ้าผู้ชายทั้งสามคน ไม่ใช่สามคนนี้หนูก็จะโอเคหมายถึงหมายถึงคน้อนถามว่าทำไมถึงแบบว่าโจมตี้มาแต่งกันเรื่องนี้คะเนี่ยเอ่อโทโมเอะหล่อดีค่ะก็ได้แต่งมาอ๋อ อยากแย่งเฉยๆว่าได้เป็นพระเอกรอบนี้เพราะรอบอื่นคนอื่นได้เป็นอ๋อแสดงว่าที่ผ่านมานี่คือแต่งเป็นเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยไม่ค่ะแต่งเรื่องอื่น แต่ว่าแบบไม่ค่อยได้เป็นตัวพระเอกรอบนี้เราเป็นพระเอกแล้วใช่ขอสามคำสำหรับงานนี่เลยค่ะอึดอัดมากอึดอัดมากขอขอสี่คำอาหารตาดีค่ะขอห้าคำค่ะพระรองก็มีหัวใจขอห้าจุดห้าคำห้าจุดห้าคำ เราเป็นพระเอกค่ะลิมบูรู้เทียมเพจจากสลามนะคช่ตอบอ่าช่ตอบอันนี้เป็นการมางานคอสเพลย์เป็นครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองแต่ว่าน่ารักมากเลยนะน่ารักเลยอันนี้มีแพลนแบบว่าอยากคอสเป็นตัวอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมคะนอกจากเป็นุเนี่ย อยากหลายตัวเลยค่ะ อยากอยากคอสเป็นพวกต้องกินชินต้องกินช้นของเจนต้องใหญ่อยู่นะปเล่นไป สับคำสำหรับวันนี้หน่อยได้ไหมคะ คนเยอะมากค่ะนมากตอนนี้เขาเราเจอกับมหากาบใบร้ายนะคะ อุ้ยไล่ไม่ได้ น่ากลัว ถามถึงอินสปิเรชันดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงอยากคอเป็นตัวละครตัวนี้คะ อ่าอย่างแรกเลยครับ เรื่องส่วนสูงผมครับ ส่วนสูงผมค่อนข้างที่จะเตี้ย ผมเลยตอนแรกครับตอนที่ผมเข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นผมคอร์สตัวคูแบ็กแล้วไม่รู้เพราะว่าวิกไม่มีผมมีแต่คอตตอม ่าและทีนี้ผมก็นังคิดว่า เอ๊ะ เราจะคอร์สอะไรในดราก้อนบอลเพราะตอนนั้นผมชอบดราก้อนบอลมากสรุปก็คือผมตอนนั้นผมคิดไปสองตัวครับ ก็คือดิจิต้ากับฟีเซอร์ครับ เพราะว่าอ่า เรื่องส่วนสูงเราเท่ากัน ถ้าเป็นชุดฟีซร์ฟีเซอร์ เราสามารถประหยัดงบได้ผมก็เลยคอร์ฟีเซอร์ครับ ตัวฟีเซอร์เลยนะ สมมติว่าตื่นมาแล้วมีเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ย เอาเงินทำอะไรดีอ่ะ คิดถ้าว่าจะว่าจะเอาไปทำอะไรในการใช้ชีวิตครับโอ้โ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนะคะตัวร้ายก็ไม่ได้แปลว่าร้ายตลอดไปนะคะเฟิรนขอสาวขาให้คนวันนี้หน่อยได้ไหมคะสนุกมากสนุกมากขอบคุณค่ะอันนี้คือมีความเป็นมายังไงถึงได้มาคอสเป็นมาสคอตทางงานเนี่ยอ๋อก็เหมือนว่าเป็นทีมของพวกเราที่แบบที่แบบตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องการที่ให้แบบตัวแมสคอตนมีความเป็นคนมากขึ้น โดยความจริงแล้วมขอตัวนี้สร้างมาจากมีตัวตนจริงแล้วค่อยมาเป็นการ์ตูนก็คือตัวเราเองใช่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากให้แบบเป็นแค่การ์ตูนแล้วออกมา อยากให้เป็นการ์ตูนนั้นคือชีวิตจริงๆเลยขอฝากงานนิชิให้กับผู้ชมทางบ้านได้ไหมครับผมก็ก็ฝากติดตามงานของเราได้ครับผมคอนิชินะครับผมก็มีอะไรมากมายครับผมขอบคุณมากนะครับ เมลาค่ะกับเบลคุรันมาบุกงานคอนิชินะคะณสถานีกลางบางซื่อเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเนี่ยมีเลเยอร์คนไหนที่แบบถูกใจเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทางทีมงานเบลคุรันนะคะ แล้วก็ความสนุกวันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไปไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีนะคะ อย่างงานคอนิชินั่นเองนะคะ ก็ขอขอบคุณวันนี้ที่นี้มากๆเช่นกันนะคะ เย้ ก็สำหรับใครนะคะที่ ชอบความเบียวของเราเนี่ย และความสนุกความมันเนี่ยสามารถกดติดตามช่องมิวากิไว้ได้เลยนะคะ เพื่อที่จะติดตามเบียวคุรันในเอพิโซดต่อๆไปนะคะ แล้วเรานะคะจะไปเบียวคุรันกันที่ไหนนี้นะคะ ก็รอติดตามมาได้เลยค่ะหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ไว้เจอกันนะคะ ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ